สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราไปหลายหัวข้อแล้วตั้งแต่หัวข้อไกลมากเลยคือ หัวข้อตระกูลภาษานะครับ หัวข้อภาษาตระกูลไทยกระไดแล้วก็หัวข้อภาษาถิ่นตระกูลไทยนะครับครั้งนี้อีกเช่นกันครับ ฝากให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เข้าใจหัวข้อ ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็คือให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยคลิปเสียงวิทยุจุฬานะครับ เพิ่มเติมคลิปเสียงเรื่อง เส้นแบ่งเขต หรือแนวปรับเปลี่ยนนะครับอีก2คลิปนะครับเพื่อที่จะได้ทราบเนาะว่า อย่างที่ครูบอกไปครั้งที่แล้วว่าเอ๊ะเราทราบได้ยังไงล่ะว่าภาษากำเมืองเนี่ยมันตัดส่วนแบ่งส่วนตรงไหน จังหวัดอะไรกับภาษากลาง แล้วภาษากลางเนี่ย เอ๊ะ เราทราบได้ยังไง มันตัดส่วนแบ่งส่วนตรงไหน กับภาษาอีสาน เอ๊ะ เราทราบได้อย่างไรว่าบริเวณตรงไหนเนาะที่มีการแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างภาษากลาง กับภาษาใต้ ให้ไปฟังสองคลิปเสียงนั้นนะครับ ก็จะทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจปริบทแวดล้อมได้มากขึ้นว่า มันมีเหตุผลอะไรนะที่นักภาษาศาสตร์ตระกูลไทยเนี่ยวิเคราะห์วิจัยไว้นะครับ เอาละเมื่อเข้าใจภาษาถิ่นตระกูลไทยหลากหลายแล้วเนี่ยนะครับมากมายเลยที่ปรากฏใช้อยู่ในประเทศไทยทีนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้ใช้ภาษาไทยเนาะประเทศไทยเนี่ยยังมีคนไทยถือสัญชาติไทย แต่ไม่ใช่เชื้อชาติไทย อีกเยอะแยะมากมายหลายกลุ่มเลย นะครับ อีกเยอะแยะมากมายหลายกลุ่มเลย มากถึง 70 กลุ่มเลยนะครับ 70 กลุ่มดูตามภาพเลยครับครูเอาภาพมาโชว์เปลี่ยนบรรยากาศหย่อนอารมณ์ให้พวกเราบ้างดูครับ แม่หญิงครับภาพแรกเนาะ แม่หญิง นี้ครูไปฟังสัมมนามีโอกาสเก็บข้อมูลพัสนามเนาะแต่งชุดกันมาเต็มยศผ้าถุงบางผืนที่นุ่งนั่นก็ราคา 6 หลัก ก็ตกใจมากเลย เจ้าของก็อนุญาตให้ถ่ายภาพนะครับ ก็ต้องบอกว่าอายุก็มากกว่าครูอีก หรืออาจจะมากกว่าพวกเราหลาย ๆ คนสองคนรวมกันนะครับบางผืนก็เกือบร้อยปีนะครับราคาจึงทะลุไปที่ 6 หลัก มีหลากหลายกลุ่มเลยครับ โชคดีจังเลยที่ทุกๆปีจังหวัดเชียงรายนะครับ เหนือสุดแดนสยามจะมีงานชาติพันธุ์ อาเซียนครูก็มีโอกาสได้ไปเก็บข้อมูลภาคสนามที่จริงครูเก็บข้อมูลภาคสนามทั้งไทยนอกประเทศแล้วก็ไทยในประเทศ หรือแม้แต่กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆที่ไม่ใช่ไทยด้วยนะครับ ล่าสุดครูกลับจากเวียดนามก็มีโอกาสได้ไปเก็บข้อมูลชาติพันธุ์มงดำนะครับ ดูภาพถัดมาครับ อาจารย์บุญช่วยศรีสวัสดิ์โอ้ได้เขียนงานสำคัญงานหนึ่งซึ่งอ้างอิงต่อๆกันมาเนี่ยเยอะมากเลยว่า เดิมเนี่ยในจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีผู้ใช้ภาษาต่างๆ หลากหลายตระกูลเนี่ยมากถึง 30 กลุ่มชาติพันธุ์เลยนะครับแต่ในปัจจุบันอย่างที่ปรากฏในภาพนะครับ เหลือประมาณ 17 กลุ่มชาติพันธุ์เนาะมีอาหาร 15 กลุ่มชาติพันธุ์มีอื่นๆครับขวาล่างของภาพนะครับที่จะสังเกตเห็นคำเล็ก ๆ เขียนว่า มีซูหรือบีซูอันนี้ครูมีโอกาสได้ไปเก็บข้อมูลภาคสนามนะครับที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายนะครับ ก็ใกล้ ๆ กับวัดร่องขุนเนาะหลายๆ คนน่าจะรู้จักวัดร่องขุนปัจจุบันเราแทบจะพิจารณาไม่ได้เลยครับว่าเขาพี่ ๆ น้องๆเหล่านั้นต่างกันกับพวกเรานะครับเพราะว่าก็แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรใส่เสื้อกันหนาวอะไรปกติ ขับรถยนต์อะไรปกติ มีความเจริญดีงามมากครับ ถนน ซีเมนราดยางเข้าถึงหมู่บ้าน แต่เขาทำรงอัตลักษณ์ ความเป็นบีซูของเขาไว้ได้อย่างดียิ่งนะครับหรือปากกากยอที่เห็นซ้ายล่างนะครับ นี่ครูก็มีโอกาสได้เก็บข้อมูล ชาติพันธุ์ปากกากยอที่จังหวัดตาก คนหนึ่งคนที่เป็นปากกากยอสามารถพูดปากกากยอก็ได้ พูดโผล่ก็ได้โอ้หน้าตื่นเต้นมากเลยครับ ถัดไปครับอีสานบ้านเฮาครับ ใครจะคิดครับว่าเชียงรายก็มีชาวอีสานด้วย ครูเองครูก็ยังต้องบอกว่าตะลึงนะครับว่าคนอีสานโยกย้ายอพยพอย่างที่ครูบอกไปว่าภาษาหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันถ้ามันมีการอพยพโยกย้ายกระจายตัวไปในท้องถิ่นต่างๆเนี่ย ลักษณะสำคัญประการหนึ่งก็คือการนำภาษาของชาติพันธุ์ตนเองเนี่ยซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์เนี่ยไปในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย ไม่น่าเชื่อว่ามีเสื้อลายตาราง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของผ้าอีสาน สังเกตภาพบนขวานะครับ ทั้งเหนือก็มีไทยเขินทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศก็มีครับ ทีนี้เข้าสู่ภาพถัดมา ภาพนี้ต้องอ้างอิงนิดนึงนะครับ ครูอ้างอิงนำภาพจากของโครงการวิจัยใหญ่นะครับ ภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะครับโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร สุวิไลเปรมศรีรัตน์นะครับ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะนะครับทำขึ้นอาจารย์ทำดีงามมากเลยครับเป็นภาพลงสีสวยงามมากเลยครับแผนที่นี้ต่างจากแผนที่ทางภูมิศาสตร์ อย่างไรสังเกตดูนะครับมีการไล่เฉดสีอีกแล้ว ท่านให้ข้อสรุปว่า ในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด 70 กลุ่มเลย 70 กลุ่มนั้นเนี่ยแบ่งเป็นผู้พูดภาษาตระกูลใหญ่ๆ เนี่ยหกลุ่มตระกูลนะครับอันได้แก่มากที่สุดคือตระกูลไทยครูไม่ใส่ยอยักษ์นะครับ ถัดมาครับคือตระกูลออสโตรเอเชติก พูดแถบอีสานคุยง่าย กูยกตัวอย่างง่ายๆแถบอีสานเพื่อประหยัดเวลาเนาะถัดมาครับออสโตนิเชียนพูดแถบภูมิภาคภาคใต้ครับหรือแม้แต่พูดง่ายครับชาวเลครับออนอกจากนั้นก็มีจีนที่เบตตระกูลจีนนี้ไปทั่วนะครับต้องบอกจีนมีหลายจีนเนาะแต่พวกเราหลายคนอาจจะงงฮึท่เบตมาถึงประเทศไทยเลยเหรอ ต้องบอกว่าไม่ใช่ที่เบตแบบที่เบตที่เรา รู้จักในสารคดีนะครับแต่เป็นสาขาย่อยๆ เช่นภาษาอย่างภาษาบีซูเมื่อครู่นี้ครับที่ครูพูดถึงนะครับ นั่นก็เป็นแพร่งเล็กๆเป็นสาขาย่อยของภาษาทิเบต หรือภาษาอื่นๆ เช่นภาษากะเหรี่ยง จังหวัดพิษณุโลกไม่มีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจังหวัดที่ใกล้พิษณุโลกเช่นจังหวัดอุทัยธานีนะครับประมาณ 20 ปีที่แล้วครูมีโอกาสไปออก ภาคสนามเก็บข้อมูลนะครับที่อำเภอบ้านไร่นะครับ ก็มีผู้ใช้ภาษาตระกูลที่เบตอยู่นะครับเป็นกระเหรี่ยงนะครับที่อำเภอบานไ่และสุดท้ายครับมงเมียนเมียนหลายคนอาจจะไม่คุ้นเนาะว่าอะไรเดิมเราหมายถึงใครก็ตามนะครับ เรียกเขาว่าเยาแต่จริงๆคำว่าเยาก็ไม่สุภาพนะครับ ปัจจุบันนักประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ให้ข้อสรุปร่วมกันว่า ไม่ควรเรียกชาติพันธุ์แมวให้เรียกใหม่ ว่ามงไม่ควรเรียกชาติพันธุ์เย้าให้เรียกใหม่ว่าเมียน ทีนี้ดูภาพต่อไปเลยครับ ภาพต่อไปนี่อาครูขออนุญาตไม่พูดถึงแผนที่ภาษาตระกูลชาติพันธุ์ไทยนะครับ เพราะว่าอย่างที่ครูปารบไปว่า แผนที่ภาษาตระกูลชาติพันธุ์ไทยนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยครับทั่วประเทศไทย ยกตัวอย่างเอาใกล้ๆจังหวัดพิษณุโลกกันละกัน จังหวัดพิษณุโลก มีกลุ่มชาติพันธุ์ ไทย ดำ อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ที่อำเภอบารกรรม ปีที่แล้วทุกๆ ปีครับ ต้องบอกทุก ๆปี อำเภอบารกรรมติดกับอำเภอเมืองใกล้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรมากๆครูมีโอกาสได้พานิสิตนะครับ ในรายวิชาที่ครูสอนอีกรายวิชาหนึ่งไปลงข้อมูลภาคสนามเนี่ยก็สนุกสนานกันมากเลย พี่ๆน้องๆชาติพันธุ์ไทยดำน่ารักมากนะครับ นอกจากนี้ยังมีใกล้ๆ ต้องบอกชาติพันธุ์ไทยดำเนี่ยอพยพกระจายตัวไปทั่วประเทศนะครับ แต่โดยส่วนใหญ่คนทั่วไปจะเข้าใจว่าอยู่แถบแถบบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน บริเวณจังหวัดนครปฐมบริเวณจังหวัดเพชรบุรี แถบแถบอำเภอเขาย้อย แต่ทางนั้น ก็เรียกหลายชื่อแตกต่างกันไป เรียกว่าลาวโซ่งบ้าง เรียกว่าไทยทรงดำบ้างนะครับ แต่เพื่อให้สอดคล้องกันกับไทยดำนอกประเทศครูจึงเรียกทั้งลาวโซ่งทั้งไทยทรงดำให้เป็นคำคำเดียวกัน ร่วมกันกับไทยดำ ที่อยู่นอกประเทศว่าไทยดำครูขออนุญาตไม่ไม่ไม่โชว์ภาพแผนที่ภาษาของตระกูลไทยเนาะ